ที่เธอบอกว่าฉันนั้นทุกชู้เธอฟังมาจากใคร ฉันยังไม่มีแฟนเลย ฉันไม่เข้าใจก็อยากให้เธอฟังฉันฟังคนได้ไหมได้โปรดให้ฉันได้คุยได้อธิบาย จะฟังมาจากใครฉันยังไม่มีแฟนเลย ฉันไม่เข้าใจ ก็อยากให้เธอฟังฉัน ฟังคนได้ไหม ได้บอกให้ฉันได้คุย ได้อธิบายฉันคนงงฉันคนงงเลย ก็คุยกับเธอคนเดียว ไม่ได้สนไม่ได้สนใครเลยที่บอกฉันน่าสงสัย ฉันก็กลุ้มใจเอาโทรศัพท์ไปดูได้เลยเธอเข้าไปดูทั้งเฟซดูทั้งไลน์อย่าเธอบอกว่าฉันซ้อมไม่ดี ที่แน่ๆมีอีกบัญชีเอาทำไมเธอพูดแบบนี้ ฉันปวดหัวกับเธอจริงๆ yeah โอเค ฉันขอไปนอนก่อนเดี๋ยวไอ้ก็ไปให้เคลียร์ดอที่เธอบอกว่าฉันนั้นเจ้าชู้เธอฟังมาจากใครฉันยังไม่มีแฟนเลยฉันไม่เข้าใจ ก็อยากให้เธอฟังฉันฟังคนได้ไหม ให้ฉันได้คุยได้อธิบายที่เธอบอกว่าฉันนั้นทจชู้เธอฟังมาจากใคร ฉันยังไม่มีแฟนเลย ฉันไม่เข้าใจ ก็อยากให้เธอฟังฉัน ฟังคนได้ไหมได้โปรดให้ฉันได้คุย ได้อธิบายเธอชอบถามว่าคนนั้นใครเฮ้ยจะเย็นนั้นเป็นแค่น้องเราแต่ถามว่าคนนี้ใครเฮ้ยคนนี้ก็เป็นแค่พี่อยากให้เธอนั้นลองจะเย็นก่อนเบบี้ อชอบชวนทะเลาะเธอขวไม่ผ่านก็คนเดียวอยากจะไปเธไปโตเกียวอย่าพาเธอไปเจ่ปุ่นอยากจะไปเธไปคนเดียวฟิลเมืนกับแฟนไม่ได้วันไหนสแตนเยอะแล้วเวลาเลี้ยวแชมชอบไม่ขำเธอบอกเธอไม่อยากจะฟัง เธอบอกเธอจะฟังแต่เลี้ยวจิตสัมผัสเย่เย่เย่กลางค่ำกลางคืนทำงานไม่อยากจะหลับจะนอน baby girl อันทำแต่เพลงอยู่บ้านจนตีหนึ่งตีสองใจก็มีแค่เธอ แต่เธอนั้นง่วฉันอยากให้เธอนอนหลับไปก่อน ไม่ต้องกลัวฉันในแอบไปคุยกับใครหรอกที่เธอบอกว่าฉันนั้นจะชู้เธอฟังมาจากใครฉันยังไม่มีแฟนเลยฉันไม่เข้าใจก็อยากให้เธอฟังฉันฟังคนได้ไหมได้โปรดให้ฉันได้คุยได้อธิบายที่เธอบอกว่าฉันนั้นจะชู้เธอฟังมาจากใครฉันยังไม่มีแฟนเลยฉันไม่เข้าใจก็อยากให้เธอฟังฉันฟังคนได้ไหมได้โปรดให้ฉันได้คุยได้อธิบาย Shamika, turn up, baby. You got it.